วิธีการที่จะทำให้กล่องทวีดีทีวีแล้วก็สมาร์ททีวีที่เป็น Android TV รองรับการใช้งานร่วมกับ AirPlay นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Air Screen นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้กล่อง2 ID TV ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องรับสัญญาณ AirPlay นะฮะบอกก่อนนะครับวิธีการนี้สามารถใช้งานได้กับทีวีที่เป็น Android ด้วยนะครับเพราะว่าในระบบนั้นเป็น Android เหมือนกัน เดี๋ยวผมจะทำอยู่บนกล่อง True ID TV รุ่นที่ 2 ให้ดูนะครับขั้นแรกให้เข้ามาที่หน้าโฮมตรงนี้ก่อนนะครับให้กดปุ่มรูปบ้านนะครับที่อยู่บนรีโมทนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้ามาสู่หน้าต่อแบบนี้ ต่อไปครับให้กดลูกศรลงมาครับเลื่อนไปที่แอปพลิเคชันนะครับก็คือตัว Google Play Store ตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างในนะครับ กดโอเค ต่อไปเราจะทำการติดตั้งแอปนะครับให้เลื่อนไปมุมบนขวานะฮะที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับ เพื่อที่จะทำการค้นหาแอปพลิเคชันที่รีโมทนะครับคลิกที่โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ป้อนชื่อแอปนะครับชื่อ Air Screen A I R นะครับจะเห็นครับว่า Air Screen อยู่ตรงนี้นะครับ เลื่อนลูกศรขึ้น แล้วก็กดโอเคนะครับ จากนั้นเลื่อนมาที่แว่นขยายนะครับ กดโอเคเข้าไป เราจะเห็นแอปพลิเคชัน Air Screen ครับ อยู่บนหน้าจอ ให้กดโอเคเข้าไป จากนั้นครับให้เลือกติดตั้งนะครับ ตัวแอปก็จะบอกรายละเอียดต่างๆ ไว้ข้างในนะฮะ เราก็ทำการติดตั้งเลือกไปที่ติดตั้งตัวนี้นะครับรอสักพักหนึ่งให้แอปพลิเคชัน Air Screen ติดตั้งลงบนกล่อง t r ID TV หรือติดตั้งบนสมาร์ททีวีของ Android นะครับ ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ให้เลือกไปที่เปิดนะครับ กดปุ่มโอเคได้เลยนะครับ เปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา เราจะเห็นหน้าต่างของแอปพลิเคชัน Air Screen นะครับขึ้นมาในลักษณะนี้ มันจะมี 2 เมนูครับ ก็คือเมนูวิธีการใช้แล้วก็เริ่มเลยนะครับ หลังจากนั้นเรามาเริ่มใช้งานนะครับผม ก็จะมีเมนูเริ่มเซิร์ฟเวอร์สื่อการบันทึกการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ต้องสนใจเรากดที่เริ่มได้เลยนะครับ อ่าตรงนี้กดโอเค จากนั้นครับหน้าต่างของ Air Screen นะครับจะขึ้นชื่ออุปกรณ์นะครับ ในตัวอย่างของผมนะครับเขาจะขึ้นชื่อว่า AS แล้วก็ HP H07 นะครับอันนี้คือจะเป็นชื่ออุปกรณ์ แล้วตรงนี้ก็จะบอกด้วยว่าตัวกล่องนั้นเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อะไร ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากล่อง True ID TV จะต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่เดียวกับ iPhone หรือว่า iPad วิธีการยิงสัญญาณภาพหรือว่าการสะท้อนภาพจาก iPhone ขึ้นไปบนทีวีนะครับทำได้โดยเลื่อน Control Center หรือว่าแผงควบคุมลงมานะครับเราลากมุมบนนะครับจากบริเวณแบตเตอรี่ลงมา จากนั้นจะมีเมนูที่ชื่อว่าการสะท้อนภาพหน้าจอ หรือว่า screen mirroring นะครับ ถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษให้เราเลือกตรงนี้ แล้วก็จากนั้นครับเราจะเห็นรีสไรายการนะครับให้เลือกที่ขึ้นต้นว่า AS ตามด้วยรหัสนะครับที่อยู่บนหน้าจอทีวีมุมบนซ้ายนะครับก็จะเขียน AirPlay ตัวนี้จะสังเกตค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเลือกไปตัวที่ 2 หลังจากนั้นครับระบบจะทำการยิงสัญญาณนะครับขึ้นไป ะครับแล้วก็กดที่รีโมททีวีหนึ่งที เราจะเห็นหน้าจอของ iPhone นะครับขึ้นมาแสดงอยู่บนทีวีนะครับเราลองเปิดใช้งานดูก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะฮะสกรีนหน้าจออยู่บน iPhone เราเห็นเป็นยังไง ที่อยู่บนทีวีก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับเราสามารถทำรายการต่างๆ ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการยิงภาพดูภาพ ดูคลิปวิดีโอจากมือถือนะครับ การส่งสัญญาณภาพและเสียงนะครับ ก็จะออกไปที่บนทีวี นี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกับ iPad ดูบ้างนะครับทำลักษณะเดียวกันนะครับ เลื่อน Control Center ลงมาจากมุมบนขวาแล้วเลือกตรงการสะท้อนหน้าจอนะครับ หรือว่า Screen Mirroring แล้วก็เลือกไปที่ตัว Air Screen นะครับ เราก็จะเห็นภาพของ iPad นะครับโผล่ขึ้นบนทีวีอย่างนี้นะครับวิธีการแบบนี้มันก็จะเพิ่มความสะดวกสำหรับใครที่จะอยากยิงสัญญาณหรือว่าสะท้อนหน้าจอของ iPad แล้วก็ iPhone ขึ้นไปบนทีวี โดยที่เราไม่ต้องซื้อกล่อง Apple TV หรือว่า Smart TV ที่ รองรับ AirPlay มาใช้นะครับเพียงแค่เรามีกล่อง t r u ID TV ที่เป็นกล่อง Android หรือว่ามี Smart TV ที่เป็น Android TV อยู่ภายในนะครับก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Air Screen เข้าไปนะครับก็จะสามารถส่งสัญญาณภาพนี้ขึ้นไปได้ ถ้าหากลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple TV นะครับความละเอียดของ Air Screen นี่จะมีค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับ สมมุติว่าถ้าไม่อยากส่งสัญญาณภาพขึ้นไปทั้งหมดบนทีวีนะครับผมจะส่งสัญญาณแค่เสียงขึ้นไป ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับวิธีการก็คือให้เลื่อนที่เดิมนะครับที่โปนคอนโทรลเซนเตอร์แล้วหลังจากนั้นอยู่มุมบนขวานะครับที่เป็นรูปไอคอนของ AirPlay นะครับให้เราเลือกที่ตรงนั้น แล้วก็เลือกส่งสัญญาณเสียงออกไปนะครับว่าจะให้ส่งไปที่ไหน เราก็เลือกไปที่ Air Screen นะครับ ก็จะพบว่าเพลงที่ผมเปิดอยู่บน iPad นะครับแล้วก็มันก็จะไปเล่นอยู่บน ทีวีนะครับที่เรายิงสัญญาณภาพออกไป ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการที่จะทำให้กล่อง True ID TV แล้วก็ Smart TV ที่เป็น Android TV รองรับการใช้งานร่วมกับ AirPlay นะครับข้อดีคือประหยัด สามารถใช้งาน AirPlay ได้ แต่ว่าในจุดด้อยนะครับก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพ ที่การส่งสัญญาณภาพออกไปนั้น มันจะมีความละเอียดที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับทางกล่อง Apple TV สำหรับแอปพลิเคชัน Air Screen นะครับสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรีผ่านทาง Google Play Store นะครับติดตั้งลงทีวีติดตั้งลงบนกล่องเซ็ตท็อปบ็อกได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีโฆษณาอยู่ แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยากรับชมโฆษณาตรงจุดนั้น เราสามารถอัปเกรดเป็นโปรเวอร์ชันได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังหาวิธีการเหล่านี้อยู่นะครับก็คิดว่าเอาไปใช้เป็นการแก้ขัดนะฮะก็ดีกว่าที่เราจะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ขึ้นมานะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ Let's go